รูปแบบของการโจมตีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นมิตร ก็มีมากมายหลายวิธีนะคะ อย่างการหยุดระบบด้วยหน่วยความจำก็คือการทำงานที่มุ่งยึดครองทรัพยากรทั้งหมด หรือหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์จนเต็มทำให้ระบบทั้งหมดไม่สามารถทำงานต่อไปได้ค่ะ หรือว่าจะเป็นการหยุดระบบด้วยการส่งอีเมล ก็คือ การระดมส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลจำนวนมากไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย จนกระทั่งไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้ ระบบจึงหยุดทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการอีเมลค่ะ หรือว่าจะเป็นการถูกโจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการ คือการสั่งโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายจากแหล่งเดียวกัน หรือหลายๆ แหล่งด้วยกัน การส่งข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อความหรือว่าแพ็กเกจ ทำให้เครื่องเป้าหมายไม่สามารถรับบริการได้ตามปกติค่ะ หรือว่าการโจมตีด้วยการแอบส่งข้อมูล คือการสร้างไฟล์พิเศษในเครื่องเป้าหมาย หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะว่าคุกกี้ ซึ่งก็คือการสร้างไฟล์พิเศษเพื่อส่งข้อมูลให้กับผู้โจมตีทราบเป็นระยะระยะค่ะ การดักจับข้อมูล ก็คือการดักจับข้อมูลที่วิ่งผ่านระบบเครือข่าย โดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล ข้อมูลจะอยู่ในรูปของแพ็กเกจค่ะ การปลอมแปลงข้อมูล คือการคอยดักจับข้อมูลที่วิ่งผ่านระบบเครือข่าย แล้วทำการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลในแพ็กเกจแล้วส่งต่อไปโจมตีในเครื่องเป้าหมายค่ะ การเป็นตัวกลางในการสื่อสาร คือการคอยดักจับข้อมูลที่วิ่งผ่านระบบเครือข่าย แล้วทำการแก้ไขข้อมูลนั้น เพื่อทำหน้าที่ตัวกลางในการสื่อสารค่ะ วิศวกรรมทางสังคม คือการเข้าไปลวงข้อมูลด้วยการหลอกลวงหรือโน้มน้าวเครื่องเป้าหมาย ด้วยการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น การโทรศัพท์หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ในการรับทราบข้อมูล การเจาะช่องโหว่ของระบบ คือการโจมตีด้วยการค้นหาช่องโหว่ของเครื่องเป้าหมายที่ยังไม่มีการเปิดเผย แล้วเข้าไปในระบบก่อนที่จะมีการปิดช่องโหว่นั้นๆค่ะ